สวัสดีครับ ตอนนี้เป็นตอนที่ 53 เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบวิธีสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับ หรือ trapezoidal rule นะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือ เพื่อให้เราสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python นะครับสำหรับระเบียบวิธีสี่เหลี่ยมคางหมู เพื่อใช้ในการประมาณค่าอินทิกรัลจำกัดเขตได้นะครับ สำหรับ URL ของโปรแกรมนี้นะครับ แสดงได้ดังนี้ ก่อนอื่นนะครับ เราลองมาดู Input ของโปรแกรมนี้ก่อนว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ เราก็มาดูที่บรรทัดที่ 8 นะครับ จนถึงบรรทัดที่ 11 นะครับ Input ของโปรแกรมนี้นะครับ โปรแกรมนี้เรียกว่า trapezoidal นะครับ ก็จะรับค่า f นะครับ ซึ่งเป็นฟังก์ชันของ x นะครับ จุด a จุด b ก็คือค่าขอบเขตด้านซ้าย และด้านขวาตามลำดับนะครับ และ input สุดท้ายก็คือ n นะครับจำนวนช่วงที่ใช้ในการพิจารณา นะครับ ส่วน output ก็คือจะเป็นการ return float นะครับ ก็คือเป็นการ return ค่าของค่าโดยประมาณของอินทิกรัลที่เรา กำลังพิจารณาอยู่นะครับสำหรับสูตรของระเบียบวิธีของกฎสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับ เมื่อนำมาเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python แสดงได้ดังบรรทัดที่ 17 18 และ 19 นะครับ บรรทัดที่ 17 นะครับ เป็นการคำนวณหาค่าความกว้างช่วง h เมื่อกำหนดค่า a b และ n มาให้นะครับ โดยที่ค่าความกว้างช่วง h ก็คือ b ลบ a ส่วนด้วย n นะครับ จากนั้นเมื่อเราได้ค่าความกว้างช่วงแล้วนะครับ เราก็นำค่า h ตรงนี้มาใช้ต่อในบรรทัดที่ 18 นะครับ s เท่ากับ sum ของ f ที่ a บวก i h นะครับ for i in range 1 ถึง n นะครับ ตรงนี้จะเป็นการวนลูปนะครับ ตามจำนวนช่วง n ช่วงนะครับ และมีการเก็บค่าผลบวกย่อยไว้ซ้ำนะครับของค่าของฟังก์ชันที่แต่ละจุดนะครับ xi ที่เลื่อนไปนะครับผลบวกทั้งหมดนี้เก็บในตัวแปรชื่อว่า s หลังจากคำนวณ s ได้แล้วนะครับ เราก็มาคำนวณต่อในบรรทัดที่ 18นะครับเพื่อเตรียมที่จะ return ค่าของค่าโดยประมาณของอินทิกรัลนะครับเราก็ เขียนสูตรของกฎสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับได้เป็น fa บวกด้วย 2s บวก fb ทั้งหมดคูณด้วย h ส่วน2นะครับ ก็จะเป็นการรวมผลบวกทั้งหมด ตามระเบียบวิธีของกฎสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับ ก็จะรีเทิร์นค่าโดยประมาณของอินทิกรัลตรงนี้มา นะครับ ก็เป็นอันสิ้นสุดนะครับในส่วนของการ define ส่วนที่เป็น trapezoidal นะครับ โปรแกรม ถัดมาเรามาดูเมนโปรแกรมบ้านนะครับ ดังที่ปรากฏในบรรทัดที่ 24 นะครับ จนถึงบรรทัดที่ 30 เรามาดูบรรทัดที่ 25 ก่อนนะครับ เราจะกำหนดฟังก์ชัน f ซึ่งเป็นฟังก์ชันของ x นะครับ จากตัวอย่างนี้เรากำหนดให้ f(x) เท่ากับ cos x พื่อให้ตรงกับตัวอย่างในวิดีโอก่อนหน้านะครับ ช่วงที่พิจารณาก็คือ a เท่ากับ 0 จนถึง b เท่ากับ pi ส่วน2นะครับเรามีการ import cos และ pi นะครับในบรรทัดที่ 24 นะครับเพื่อมาใช้ในการ define ฟังก์ชัน f และกำหนดค่า b จำนวนช่วงนะครับ ที่เราพิจารณาในตัวอย่างนี้นะครับ เราใช้ n เป็น 200 จากนั้นในบรรทัดที่ 29 ก็จะเป็นการปริ้นขึ้นบรรทัดใหม่ 2 บรรทัดนะครับ ก่อนที่จะเรียกฟังก์ชันของ trapezoidal นะครับ โดยการส่งฟังก์ชัน f ที่เรานิยามไป ส่งค่า a ค่า b และค่า n นะครับ จากนั้นก็ทำการปริ้นค่าของค่าโดยประมาณของอินทิกรัลนี้นะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับ มีค่าจริงนะครับ หรือ exact value เป็น 1.0 นะครับ เราลองมาดูผลที่ได้จากโปรแกรมนี้กันนะครับ เมื่อเราลองรันโปรแกรมนี้นะครับ ผลที่ได้พบว่านะครับค่าโดยประมาณของอินดิกรองมีค่าประมาณ 0.99999 นะครับถูกต้องจนถึงทศตำแหน่งที่5นะครับเมื่อเทียบกับค่าจริงนะครับ ก็แสดงให้เห็นว่าระเบียบวิธีของ สี่เหลี่ยมคางหมูนะครับ ให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างแม่นยำนะครับ และในกรณีนี้เราใช้จำนวนจุด n เท่ากับ 200 ก็ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่นะครับ ก็โดยสรุปนะครับ ในโปรแกรมนี้เราได้เรียนวิธีการเขียนโปรแกรม ของระเบียบวิธีสี่เหลี่ยมคางหมู โดยใช้ภาษา Python นะครับก็ อยากจะให้พวกเราลองพิจารณาดูนะครับว่าค่า error ที่เราได้จากระเบียบวิธีนี้นะครับ มีความคาดเคลื่อนอย่างไรตรงกับทฤษฎีที่กล่าวไว้ในวิดีโอก่อนหน้าหรือไม่อย่างไรนะครับ แล้วเราก็อาจจะนำโปรแกรมนี้นะครับ ไปช่วยในการประมาณค่าของอินทิกรัลจำกัดเขตที่เราสนใจ ในงานของพวกเราได้ต่อไปนะครับ